Yo, it's me. ตพ่อมันสีตามเทรนไม่ตามเทรนมันก็ล่อมันอยู่ดี มันก็ด่ามันอยู่ดีเหมือนแค่สนุกปากกี่พันล้านก็ยังไม่หยุดด่ามึงมันรักด้วยใจรักมันคือดี เยี่ยม แล้วพวกมึงมันก็จะด่าคนได้ตังค์คนที่ทำจนพรีเมียมเสียงมึงมันกับพีเรื่องคนหน้าดำคันก็ยังอยู่ทุกอันนาบริเวณคำด่ามึงไม่มีเกณฑ์ทำไม่กระเบลมกดต่ำยกสูง แต่ถ้าเพื่อนมึงดังมึงก็ซบหนุนเตรียมเป็นตัวพุ่งเพื่อจะได้รุ่งในเพลงนี้ตัวเองดีจะได้คิดเป็นเบลต์แต่แฟกชีสฮิปฮอปไม่ได้มีแค่